阿婆翁。 สุดยอดรถแห่ครับผมในยุคนี้ตรงนี้แล้วครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวมีชุนการศึกษาให้เล็กหน่อยน้ำครับ ไปเฮ้บแห่ไป แห่ยุคใหม่ครับยอด เาเก่งมากครับฮัลโอลจะก้นหาคนครับผมคณละเศร้าพอดี ตาขนมลูกเก่งมากเก่งมาก ไป สู่ต่อไปเฮ้าเดี๋ยวโตขึ้น หนูจะเป็นรถแห่เสียเด้